สวัสดีครับ พบกับบทเรียนออนไลน์ ชุด e C ICT บทเรียนที่จะนำคุณเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บทเรียนที่คุณจะศึกษาได้ง่าย จากที่บ้านของคุณเอง ผมอาจารย์ดรวิชิตเทพประสิทธิ์ ผมนายธนพลเวียงนาคยินดีที่จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของ ICT เพราะ ICT เป็นเรื่องง่าย ๆ สวัสดีครับอาจารย์ ผมกำลังคิดถึงอาจารย์อยู่พอดีเลยครับ อืมวันนี้มีอะไรมาให้ดูล่ะครับ คือตอนนี้ผมได้รับมอบหมายทำแผ่นพับนะครับ เป็นแผ่นพับแนะนำคณะครับ ที่จริงผมก็ทำได้ดีนะครับ แต่ว่ามันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับ ก็เลยว่าจะมาปรึกษาอาจารย์นะครับ อืมแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนล่ะครับ คือโปรแกรมที่ผมใช้ครับ ผมยังใช้ไม่ค่อยคล่องเลยครับ บางทีก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่า โปรแกรมหมดอายุบ้าง ไม่ค่อยเซฟงานบ้าง บางทีก็จะเด้งหลุดออกไปเลยครับ อืมเป็นแบบนี้แหละครับ แสดงว่าเราใช้โปรแกรมรุ่นทดลองใช้ครับ เขาเลยจำกัดเวลาการใช้งานนะครับ แล้วจะทำยังไงดีครับอาจารย์ ผมก็ไม่อยากใช้โปรแกรมที่มันละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ อยากใช้ที่มันถูกต้องเลยครับ ดีมากเลยครับที่คิดแบบนี้ ปัจจุบันนี้โปรแกรมต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก โปรแกรมอย่างที่ทนาพลสนใจนะครับ เราเรียกว่าโปรแกรมออกแบบกราฟิกลายเส้นหรือแบบเวกเตอร์นะครับ ที่ดังๆก็เช่น Adobe Illustrator หรือโปรแกรม Corel แต่แน่นอนครับ ราคาค่อนข้างสูง เราเลยต้องใช้โปรแกรมประเภท Open Source แทนซึ่งสามารถใช้ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับมีอยางน้ำหน่อยหรอครับอาจารย์ น่าสนใจนะครับ เราเรียกโปรแกรมนี้ว่าอะไรครับอาจารย์ โปรแกรมนี้มีชื่อว่า Inkscape ครับ เป็นโปรแกรมฟรี ที่สามารถนำมาใช้งานได้เลยโดยถูกต้อง แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับแล้วยากไหมครับอาจารย์ ผมก็ออกแบบไม่ค่อยเก่งนะครับ ไม่ยากนะครับ อาจจะมีพวกคำสั่งเมนูต่างๆ บางอย่างที่เราไม่ค่อยคุ้นชินแต่รับรองได้ครับ ว่าถ้าศึกษาจนจบแล้ว เราจะชอบโปรแกรมนี้แน่นอนครับ เราลองไปชมตัวอย่างผลงานที่เกิดจากการสร้างด้วยโปรแกรม Inkscape กันก่อนนะครับ วยจริงๆ เลยนะครับ อาจารย์ ผมอยากทำได้แบบนี้บ้างครับ อืมทำได้แน่นอนครับ นอกจากการใช้โปรแกรมเป็นแล้ว เรายังจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบเบื้องต้นด้วยนะครับ ถึงจะทำงานประเภทนี้ได้ดี อาจารย์จกรุณาสอนผมได้ไหมครับ ผมอยากทำเป็นจริง ๆ เลย คณะเราจะได้มีบูชัวสวยๆ เอาไว้ประชาสัมพันธ์รับน้องสาวๆ เอ้ยรับน้องใหม่ปีหน้าครับ แม่มาตรงประเด็นเลยนะครับ ยินดีครับถ้าพวกเรานำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลย ครับอาจารย์ ในวิชานี้ผมจะได้เรียนอะไรบ้างครับ ในวิชานี้ เราจะได้ศึกษาความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิก เพื่อการทำแผ่นพับ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างภาพ กราฟิก การสร้างตัวอักษร การจัดวางองค์ประกอบ การใช้เมนูคำสั่ง การนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับ บทเรียนชุดนี้ มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ครับ 1. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟิก 2. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมผลิตภาพกราฟิก 3. สามารถสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก มีทักษะในการสร้างภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ 4. สามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตภาพกราฟิกเพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ชิ้นงานประเภทต่างๆ ได้ 5. สามารถออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์ ชิ้นงานสื่อภาพกราฟิกตามความต้องการได้